Welcome everyone to Junos with Official, gonna react to a video. This one of course is Why Am I Late for School? And of course this is a new creator that I'm reacting to, first time reacting to this video. I've also gotten permission from this creator of course and we're gonna check out this video. Of course please don't forget to subscribe, like and share. This one is featuring Real Pitch so it should be pretty fun for myself and for you guys. Thank you so very much. Let's go ahead and check out this one that you guys have requested. Um, by the way, it's gonna be paused and I'm gonna speak over it, so just, just bear with it, okay? okay, let's see. ไม่มากนักเลยมักจะกลัวในสิ่งที่ถูก่าด Yes let's see what's gonna talk about การกำหนดเวลาเข้านอนเนี่ยวันธรรมดา Time to bed bedtime should be 9 o'clock to allow you to go and sleep early enough to get up the next morning สำหรับผมนั้น3ทุ่มคือเส้น่งเขตชายแดนสุดท้ายที่พ่อแม่ได้ตีเอาไว้ให้ That was before I don't think that's now ก่อนที่แสงไฟและทีวีจะดับลงแล้วแต่สำหรับคืนวันศุกร์และคืนวันเสาร์แล้ว ไอโลก็ถูกตีออกมาให้ห่างจากจุดเดิมนิดหน่อยครับ เวลาห้าทุ่มตรงแล้ววันหนึ่งนะครับความผิดพลาดในคืนวันศุกร์ก็ได้ mistake what happened เกิดขึ้นครับเมื่อพ่อแม่หลับกันหมดแต่ทีวีเจ้ากรรมไม่ได้หลับตาไม่สิผมซึ่งกำลังเพลิดเพลินอยู่กับมันนั้นจิ้งเหยียบย่ำเข้าสู่ดินแดนลับแล Don't tell me you go and watch TV till like five o'clock in the morning เป็นตำนานอย่างไม่รู้ตัวครับตีหนึ่ง1 a อผมคิดว่าถ้าหากกินเนสบุ๊กรู้เข้าเนี่ยคงต้องรีบกินเนสบุ Book of ร e c o r d would have give you a certificate definitely because you bit that. Oh, what is that? Oh, sorry. You beat that. you beat the score. Okay, so you beat the score. Yeah, man. After after 11. การทำลายสถิติครั้งใหม่นี้อย่างแน่นอนครับผม You're about to break record for being late for school. รู้สึกตัวเลยว่าสิ่งแรกเปลี่ยนที่เท่าเทียมสำหรับการก้าวเข้าสู่ประตูแห่งแกนแท้ที่หนึ่งนั้นตื่นสาย Oh gosh do not go to bed late when you are school the next day ในเวลา9โมงเช้าแน่นอนผมได้พาด Kim Possible American Dragon Oh so you get to watch shows in the morning before school Yeah I used to do that too that was for primary school before primary school you can before in primary school like which is about from about 5 years old to about 12 years old you can get to have them watch some shows in the morning because school starts at 9 in the morning และดิจิมอนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บ้าจริงปิกาจู <laughs> ชายเหตุการณ์ครั้งนั้นครับทำให้ผมได้เรียนรู้อยู่อย่างหนึ่งครับว่าดตีหนึ่งช่างน่ากลัว แต่มันก็ไม่นานนักหรอกนะครับเมื่อ Wasn't that scary? Oh boy, not that the oh gosh, you ติดตาม you know what? It's true. After one is no longer scary since the internet has been discovered or, or um, become popular because you can watch a scary movie in the morning, you can watch a scary movie in the night, so it's like it's the same thing. ย้อนหลังรายการเหล่านั้นได้อย่างง่ายดาย Yeah. And the good thing about the internet, as I was explaining to my cousins, right? The good thing about the internet for them, they can get to do home chores and then watch the shows when I was a child, it's like if you miss, miss that show, you're not, you're not gonna get to see it again. Some persons were lucky enough to have the VHR, but majority of children didn't have access to that. But so now the young persons or the children now, they can actually get their chores done at their home and then watch the show because they have access to just click it anytime that they want. ปุขึ้นเส้นชายแดนในคืนวันศุกร์และวันเสาร์ก็ถูกขยายออกไปเรื่อยๆ จนไร้ขอบเขตครับเริ่มนอนดึกจนเป็นิสายยิ่งเราตื่นสายมากๆในเช้าวันอาทิตย์มันก็จะส่งผลไปจนถึงตอนกลางคืนใช่ไหมครับ นั่นก็คือนอนไม่หลับถึงแม้ไม่มีแสงแสงไฟถ้าหากไม่ใช่เวลาที่ต้องนอนยังไงก็นอนไม่หลับใช่ไหมล่ะครับ ก็นั่นแหละครับมันเจอกับประสบการณ์ครั้งใหม่ขึ้นรถรับส่งไม่ทัน That's the problem. You can't take the bus at your own time. Only if you have your private ท vehicle. สุดท้ายแล้วก็ต้องให้แม่ไปส่งครับ พร้อมกับบทสวดที่ยาวขึ้่นถึง So get up early for school. เป็นแบบนั้นอยู่หลายครั้งเลยแหละครับ จนผมเริ่มจะเบื่อและไม่อยากเสียหูไปก่อนวัยอันควรครับ จึงพยายามเค้นสมองอน้อยนิดขึ้นมาคิดคำนวณครับ What are you thinking of? What's the idea? จนในที่สุดผมก็เจอช่องโหว่ บ้านของผมนะครับเป็นระดับที่ 2 ที่รถรับส่งจะมารับครับคือเวลาประมาณ7จ็ดโมงตรงครับและหลังจากนั้นก็จะไปตะเวนรับนักเรียนอีก10กว่าบ้าน จนสุดท้ายก็จะวกกลับมาที่จุดจุดหนึ่งนะครับและจุดนั้นแหละครับคือช่องโหว่ผมเรียกมันว่าจุดตัดติ่งความหวัง so you gonna allow it to pass you and then go to the X like instead of going that way go that way so it will พี่เคียวปอนปาสิบ้าเรียกว่าความหวังเพราะว่าระยะทางจากบ้านของผมยังจุดจุดนั้นมันห่างเพียง200 sprint sprint to it ครับถ้าหากผมสามารถไปถึงจุดตัดนั้นได้ก่อนเวลาที่รถรับส่งจะผ่านแล้วก็ผมก็ยังมีโอกาสที่จะได้ขึ้นรถอยู่ครับและยิ่งระยะเวลาของการไปรับนักเรียนที่เหลือ um 40 minutes goes by very quickly very quickly it goes by very กว่าจะถึงจุดตัดนั้น ใช้เวลาไปกว่า 30 นาทีเลยทีเดียวครับ ถ้าหากตัดเวลาเดินทางไปยังจุดนั้นออก5นาที 25 minutes for free bro you you playing with time you are playing with time ผมได้เวลาเออละเหยรอตั้ง 25 นาที เต็มๆเลยครับ สุดยอดว้าวในวันถัดมาผมเริ่มปฏิบัติการทันทีเลยครับ จากเวลาผมต้องตื่นนอน6โมง Let's see if it'll work ตื่นเอาสัก6โมงครึ่งไปซะเลย เพราะยังไงก็เหลือเหลือ Oh really กินข้าวจนอิ่มเล่นคอมจนเพลินอย่างสบายใจก่อนจะออกจากบ้านไปยังจุด Yes I'm watching j u d a Sweet videos of course ตอนเวลา7โมง20นาที uh-huh. เดินไป 5 นาทีถึงก่อนเวลาตั้ง 5 นาทียังไงสกก็ oh boy เหลือ Time to rest again bruh that's lazy Ooh what happened เวลา8นาฬิกา You missed the bus wait. Okay, so the Thai national anthem plays at 8 a.m. every morning. That's what it means to also. Oh boy. เมื่อเพลงชาติไทยได้ดังขึ้นก็เข้าใจหัวอกของคนอกหักขึ้นมาทันทีเลยเลยครับ โดนผมมาฉุกคิดได้ครับว่าสิ่งที่ผมทำตอนนั้นเป็นการ How do you solve the problem? The problem is you go to bed early, get up for school, and get to the bus and bust up early enough that when the bus is passing you go to school that's it ผมจะต้องแก้ไขที่ต้นเหตุต่างหาก นั่นก็คือการตื่นให้ทันเวลา uh-huh. ผมจึงขอร้องอ้อนวอนแม่ให้ปลุกผมด้วยวิธีใดก็ตามที่ทำให้ผมตื่นทันเวลา and what mother going to say no ตอนหกโมงตรง let's see she say yes แม่รับคำอย่างไม่มีเงื่อนไขเลยครับ และก็เป็นอย่างนั้นจริง ๆ ครับ ลุงเช้าอีกวันแม่ก็ขึ้นมาปลุกตามสัญญาณเวลานั้นได้ต่างออกไปจากไฟเบอรคตื่นได้แล้วสายแล้วนะ ได้ยินดังนั้นผมรีบตื่นตาหันสายตา wait wait what what time is it It's quarter to it's quarter to seven, yo. Yeah. How did mom feel us? ติกาเข้าห้องทันทีครับ q ว่ r t e r ผมรเนออกจากเตียงล้างหน้าแปรงฟันเปลี่ยนเสื้อผ้าคลางในใจก็คิดต่อว่าแม่ทำไมถึงเป็นคนแบบนี้นะไม่รักษาสัญญาเลยตกลงกันไว้แล้วแท้ๆหลังจากเสร็จทุกอย่างผมรีบลงมาชั้นล่างของบ้านสะพายกระเป๋าพร้อมออกไปรอรถรับส่งทันทีโดยไม่ต้องทานอาหารเช้าครับ แต่สายตาของผมก็ดันเหลือบมองไปเห็นอะไรบางอย่าง สังเคราะห์ไดทีเลยครับว่าคนที่เหมาะสมสำหรับชื่อนี้ไม่ใช่ผมหรอกนะครับแต่เป็นแม่ของผมตั้งแต่สายกาดพอขึ้นชั้นมัธยมผมก็หลุดพ้นจากรถรับส่งครับ เพราะเราสามารถขี่มอเตอร์ไซค์ไปได้เองในเวลาใดก็ตามขอแค่ไปถึงโรงเรียนก่อนเวลา8โมงก็พอ Oh so you could have a motorcycle in high school What's the age limit for motorcycle also uh, and the license age for driving guys ครับสุดยอด Awesome หนึ่งสองสามสี่สาม Nims, oh boy. People late? Wait, that's how they punish late students? สำหรับการนอนให้พอนั้นผมเองก็พยายามลองที่จะนอนให้ไวขึ้นแล้วนะครับ สี่ทุ่มก็แล้วสามทุ่มก็แล้ว ถึงเวลาตอนเช้าก็ยังรู้สึกไม่สดชื่นอยู่ดี ผมเลยลองเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับพี่ที่รู้จักดูนะครับ นี่กาพี่ว่ามันไม่เกี่ยวนะว่าเรา your his brother's real bitch what for real นอนพอหรือเปล่า Oh, oh, no, he maybe just featured in the in the in the in the animation. That must be the case. He maybe just his voice maybe just featuring as the brother. <laughs> วินัยของเราต่างหากละ <laughs> and he don't know that he don't know discipline ผมสามารถจัดแจงเวลาได้อย่างแม่นยำและถี่ถ้วนแค่ไหน หากผมไร้ซึ่งความเคารพต่อเวลานั้นทุกอย่างมันล้วนไร้ค่าอยู่ในครับเพราะฉะนั้นวินัยเป็นพื้นฐานสำคัญที่เราต้องมีนะครับ ถ้าหากใครรู้ตัวว่ายังขาดวินัยเหมือนผมอยู่ช่วงนี้เป็นโอกาสที่ดีเลยครับ ที่เพิ่งเริ่มต้นปีใหม่เรามาฝึกการมีวินัยไปพร้อมๆกันนะครับ No do not say you will start when the new year start do not do that start just start do not say that this the chance of you starting when the new year start and being consistent to the end of the year is very limited so please do not say that you will start when the new year start just start วันทำงานวันแรกของปีนี้ผมจะไปใส่เหมือนเดิมก็เถอะคอยเอาใหม่วันจันทร์ละกันนะครับ Yay Okay that was it of course great one Thank you so very much for requesting I react to this one of course from Regard Thank you guys Subscribe of course to his channel Let me know if you want me to react to another video Leave a comment I will try to react to it okay Awesome great video of course Yeah yeah real bitch Wow. <laughs> แต่รับรองว่าครั้งหน้าไม่มีแน่นอนครับ <laughs> Awesome, bro. เจอกันคลิปต่อไป Awesome indeed. Great, great feature, of course. Great animation work. Very neat, very neat. Um, the movements is much different from real pitch, but however, it is awesome. I like his calm, smooth voice that you understand what they're saying. Of course, with the Thai language, but of course, the English subtitle was added onto it. Thank you so very much for your support. Don't forget like, share, and subscribe if you want me to react leave a comment below thank you so very much All the original video link will be in the comment section pin check out this channel okay bye guys